ทฤษฎีก่อนพัฒนาสื่อเสียง ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม เนื่องจากเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของสังคมปัจจุบันก็ว่าได้ นั่นคือปัญหาทางจริยธรรม หากสื่อสร้างสรรค์สามารถช่วยพัฒนาจริยธรรมได้ถือเป็นเรื่องน่ายินดี ทฤษฎีปัญญานิยมของเพียเจ ได้แบ่งขั้นการพัฒนาการทางจริยธรรมไว้อย่างน่าสนใจสองขั้นคือ ขั้นที่ผู้กระทำรับกฎเกณฑ์จากผู้มีอำนาจเหนือตน และถือว่ากฎเกณฑ์นั้นต้องปฏิบัติตามเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ขั้นที่ผู้กระทำเชื่อว่า เป็นข้อตกลงระหว่างกัน เป็นเรื่องของความร่วมมือ และนับถือซึ่งกันและกันสองขั้นนี้ครูอุ๋มขอแยกตามช่วงอายุ เนื่องจากเวลาเราผลิตสื่อให้ผู้รับสื่อ นอกจากจะคำนึงถึงความคิดสร้างสารรค์แล้ว ยังต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายและธรรมชาติของพวกเขาเป็นหลักด้วย จึงขออธิบายเชื่อมถึงทฤษฎีดังกล่าว ซึ่งตรงนี้ผู้เรียนดูจากเอกสารประกอบได้ ดังนี้ เด็กเล็กอายุ 5-8 ปี จะมีความเชื่อถือว่า พฤติกรรมใดจะถูกต้องหรือดี ก็ต่อเมื่อผู้แสดงพฤติกรรมได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎเกณฑ์มีไว้สำหรับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยเด็ดขาด หากใครทำตามคือคนดี หากใครไม่ทำตามคือคนไม่ดี ใครผิดถูก จะไม่คำนึงถึงแรงจูงใจ หรือเจตนาของผู้กระทำเด็กเล็ก อายุ 9 ปีขึ้นไปจะมีความเชื่อว่า กฎเกณฑ์เปลี่ยนได้ ถ้ามีการตกลงว่าจะเปลี่ยน และกฎเกณฑ์จะมีความหมาย ก็ต่อเมื่อบุคคลยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั้น ทั้งยังเชื่อว่า การร่วมมือและนับถือกันคือองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาจริยธรรม และใครผิดถูกจะคำนึงถึงแรงจูงใจหรือเจตนาของผู้กระทำ ทฤษฎีจิตสังคมของอิริกสัน ได้แบ่งพัฒนาการทางบุคลิกภาพ ซึ่งมีผลกับความคิดของบุคคลด้วย และมักจะเปลี่ยนไปตามช่วงอายุ ดังนั้นจึงแบ่งพัฒนาการออกเป็น 8 ขั้นดังนี้ 1. วัยทารก ความไว้วางใจเป็นรากฐานที่สำคัญ 2. วัย 2-3 ปี การพึ่งพาตนเองมีอิสระ ทำอะไรได้ด้วยตนเอง จะทำให้ไม่อายและสงสัยในตัวเอง 3. วัย 3-5 ปี การเป็นผู้คิดริเริ่ม หรือเป็นผู้รู้สึกผิด การเล่นสำคัญมากในวัยนี้ 4. วัย 6-12 ปี ความต้องการที่จะทำกิจกรรมอยู่เสมอและความรู้สึกด้อย เด็กมักจะภูมิใจว่าทำอะไรได้ 5. วัย 12-18 ปี เป็นวัยที่รู้เอกลักษณ์ตัวเอง หากได้รับการสนับสนุน แต่หากถูกห้ามจะกลายเป็นผู้สับสนในบทบาทของตนเอง 6. ช่วงผู้ใหญ่ระยะต้น คือช่วงที่รู้แล้วว่าตนเองมีจุดมุ่งหมายในชีวิตอย่างไร ความใกล้ชิดผูกพันกับเพื่อนเพศเดียวกันเป็นสิ่งสำคัญมาก คนที่ไม่มีเพื่อนสนิทจะต้องอยู่คนเดียวอ้างว้าง 7. ช่วงวัยที่ห่วงเพื่อนร่วมโลก คนที่มีปัญหาคือคนที่รักตัวเองมากกว่ารักคนอื่น 8. วัยบ้านปลายของชีวิต บุคลิกภาพของคนวัยนี้จะเป็นผลรวมของทั้ง 7ใบว่าจะพึงพอใจในตนเอง หรือจะสิ้นหวังไม่พอใจในตนเอง และนี่คือทฤษฎีที่ผู้เรียน วิชานี้ ควรต้องรู้ก่อนการใช้ความคิดสร้างสรรค์สื่อเสียง ซึ่งข้อมูลตรงนี้มีประโยชน์อย่างมากกับการสร้างสรรค์สื่อเสียง เนื่องจากเวลาเขียนบท จะต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ